สื่อตีพิมพ์ สื่อตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมายในรูปแบบของตัวอักษร พิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร ผลิตขึ้นและรวบรวมเป็นเล่ม สามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้ได้โดยการอ่าน โดยวัสดุตีพิมพ์ของห้องสมุดมีดังนี้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง คือสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันตามวาระที่กำหนดไว้ ส่งพิมพ์ต่อเนื่องและเสนอข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ที่ทันสมัย สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแบ่งได้ 3 ประเภท คือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี ลักษณะของวารสาร พิมพ์เผยแพร่เป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนและต่อเนื่องกัน มีชื่อเรียกที่แน่นอน รูปเล่มของวารสารแต่ละชื่อเป็นแบบเดียวกัน ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ของผู้แต่งหลายคนรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน มีเลขที่ของปีที่ ฉบับที่ หรือเล่มที่ และวัน เดือน ปี ประจำฉบับ ประเภทของวารสาร วารสารทั่วไป วารสารเฉพาะวิชา วารสารกึ่งวิชาการ การจัดเก็บวารสารในสำนักวิทยาบริการ วารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสาร ไว้บนชั้นวารสารใหม่ วารสารล่วงเวลาจะวางเรียงไว้บนชั้นวารสารปิด วารสารเย็บเล่มเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสารและความเก่าใหม่ โดยมีการทำดัชนีวารสาร หรือเครื่องมือสำหรับค้นหาบทความในวารสารต่างๆ ที่ต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น Education Index Reader Guide หนังสือพิมพ์ คือสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสด บทความ และความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ การจัดเก็บหนังสือพิมพ์ในสำนักวิทยาบริการ หนังสือพิมพ์ใหม่ นำไปวางไว้บนที่วางหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา เก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ย้อนหลังได้ 1 ปี จัดเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ตามลำดับตัวอักษร ของชื่อหนังสือพิมพ์ และในแต่ละชื่อก็จัดเรียงไว้ตามลำดับวันเดือนปี หนังสือรายปี คือสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันเป็นรายปี มุ่งเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถิติต่างๆที่น่าสนใจ จัดหนังสือรายปีไว้เป็นประเภทหนึ่งของหนังสืออ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น หนังสือรายงานประจำปีหน่วยงานต่างๆ สมพัฒสอน จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็กเป็นเล่มปกอ่อน มีความหนาอยู่ระหว่าง 2-60 หน้า เนื้อเรื่องทันสมัยจบในตัวเองเป็นเล่มๆ เช่น จุลสารของกรมอนามัย จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การจัดเก็บจุลสาร ห้องสมุดส่วนใหญ่นิยมเก็บจุลสารไว้ในตู้จุลสาร โดยแยกเก็บไว้ตามลำดับตัวอักษรของหัวเรื่อง ซึ่งแยกไว้เป็นแฟ้มสำหรับจุลสารของสำนักวิทยาบริการ เก็บไว้ในตู้จุลสารโดยจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนจากน้อยไปหามากกริตภาพ หมายถึง ข้อความที่ตัดจากสิ่งตีพิมพ์ แล้วนำมาผนึกบนกระดาษให้หัวเรื่อง แล้วจัดเข้าแฟ้มไว้ในตู้ ให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้า สำหรับสำนักวิทยาบริการ จัดเก็บไว้ในตู้กริตภาพ โดยเรียงตามลำดับเลขทะเบียนจากน้อยไปหามาก เรื่องที่ห้องสมุดเลือกทำกริตภาพ เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศหรือสถานที่สำคัญต่างๆ ชีวประวัติบุคคล การเมืองและการปกครอง สุขภาพอนามัย ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น หรือสถาบันที่ห้องสมุดนั้นสังกัดอยู่ เรื่องราวและภาพประกอบต่างๆ ที่ค้นหาได้ยากจากหนังสือ ประโยชน์ของการทำกริตภาพ เป็นการจัดรวบรวมภาพและเรื่องในเรื่องเดียวกัน ที่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งพิมพ์หลายประเภท มาไว้ที่เดียวกัน ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือตำรา หมายถึง หนังสือที่ให้ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยผู้แต่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชา การนำเสนอเนื้อหา มักใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง เพื่อการอธิบายเรื่องราวให้ละเอียดชัดเจน 5. หนังสือสำหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของเด็ก ห้องสมุดนิยมจัดเก็บหนังสือเด็กไว้ เป็นสัดส่วนแยกจากหนังสือทั่วไป 6. นวนิยาย คือเรื่องที่ผู้เขียนเขียนจากจินตนาการ ผู้อ่านนวนิยายจะได้รับความเพลิดเพลิน และเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ห้องสมุดจัดเก็บนวนิยายแยกจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 7. รวมเรื่องสั้น เรื่องสั้นคือ วิกฤตการณ์ชุดหนึ่ง มีความสัมพันธ์สืบเนื่องกัน หนังสือรวมเรื่องสั้น คือ รวมเรื่องสั้นหลาย ๆ เรื่อง ไว้ในเล่มเดียวกัน ห้องสมุด นิยมจัดเก็บรวมเรื่องสั้นเรียงตามลำดับเลขผู้แต่ง แยกจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 8. หนังสือสารคดีวิชาการ เป็นสิ่งพิมพ์ที่บันทึกข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง เพื่อการค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมถึง หนังสือ ตำราวิชาการาหนังสืออ้างอิง คือหนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยมีการเรียงลำดับอย่างเป็นระบบสิบ ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย เป็นงานวิจัยที่เรียบเรียงขึ้นประกอบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เนื้อหาเป็นผลการวิจัยที่ผู้ศึกษาสนใจ หรือเป็นการพิสูจน์สมมติฐานเรื่องที่สงสัย